9ด้วยเย็ดเท่ เอา9มาชนกับ9ด้เออหายมาฝรั่งสวยงาม เย็ดเท่ เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่านะครับ กับงบ2,000 บาทไทยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งให้กับช่องนิดนึงนะครับ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมหน่อยนะเพื่อนๆมา โอ้โห จะเล่นน้ำเงินซะหน่อย แม่งเปิดฝรั่ง3รอบเลยเหรอวะ3ตัว แดงไหล แต่ผมว่าแม่งไม่ไปต่ออ่ะ ขอค้านนะ โดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบน้ำเงินนะฮะ ไปดูคลิปอื่นๆได้นะ ส่วนใหญ่จะเล่นน้ำเงิน มันไม่โดนค่าน้ำไง เรื่องของเรื่องนะครับ สีแดงแม่งโดนค่าน้ำอ่ะ เล่น 1K ก็โดนไปแล้ว50เล่น 10K 500นะถือว่าเยอะนะ อย่าไปมองหลักร้อยนะ อันนั้นก็ก็ก็ก็ตัดก็ตัดหายไปอยู่อ่ะเออศูนย์จุดศูนย์ห้าหายไปอ่ะเงินมาบล็อกเก้าแต้มแปดแต้มมาโอ้โหผมแม่งหายเจ็ดมาว่ะเราห้าแต้มแม่งเจ็ดแต้ม เอาสามเออ สวยงามครับปลาแรกเป็นสิริมงคลหน่อยเยเท่น้ำเงินยาวๆครับ แต่น้ำเงินแม่งออกไป 9 นะ แดงออกไป6น้ำเงินยาวๆครับ อยู่ที่ 1K นึ่แหละยาวๆไป ยาวไปวัยรุ่นจัดไปสำหรับใครนะครับ อยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเท่านั้นนะทักหาแอดมินได้โปรลับด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเม้นปักหมุดเท่านั้น เม้นอื่น ผมไม่รับประกัน แต่ถ้าเม้นปักหมุดมีปัญหา เข้ามาด่าผมได้เลยในคลิปไหนก็ได้ผมตอบทุกเม้นนะเพื่อนๆ เน้นว่าผมตอบทุกเม้นครับ มาครับดูกันต่อ C เออมันขอได้เพื่อนเพื่อน เมื่อกี้ขอสามให้สามรอบนี้ขอสี่ให้สี่เออพี่หมวยคนนี้มันน่ารักจริงๆนะ จุ๊บทีดิเมื่อต่อครับ แดงมันมาสามรอบได้ น้ำเงินมันก็ต้องไปได้ดิวะ น้ำเงินไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าน้ำเงินมันเนี่ยดูจาก ม้วนรวมน้ำเงินมันออกเยอะกว่าแดง เดี๋ยวให้มันดันอีกแถวนึงไปก่อน แล้วเราค่อยมาดูกันว่า แดงกับน้ำเงินอะอะไรมันเห็นเยอะกว่ากัน แล้วเราค่อยย้ายไปสีนั้น โอเคนะทริคของผมนะครับเล็กๆน้อยๆของวันนี้ อาจจะเป็นเคสของวันนี้ก็ได้นะหกมาร้อยหนึ่งห้ามาสามมาสี่โอ้โหตัดแต้มเด็กเท่ฝรั่ง ก้าวหลังเฉยก้าวหลังเฉยอ่ะยืนหยัดอยู่น้ำเงินครับ ยืนหยัดน้ำเงินไปเลยครับ จัดไป เดี๋ยวรอบต่อไปนะ รอบนี้ผ่านรอบนี้ไปก่อน รอบต่อไปเดี๋ยวจะต้องติดสีเขียวไว้ด้วย เพราะมันมาอยู่ในลายเนี่ยเผื่อ เผื่อว่ามันจะออกเขียวนะ ออกเสมอนั่นเองนะเพื่อน ไม่ใช่ออกตานี้ล่ะ ยังไม่เอานะ ตาต่อไปนะครับ โหเมื่อกี้แม่งขึ้นไปกำไรสองพันแล้วอะเท่รออะไรับจะได้วะสี่ปะผมไม่ขาดแต้มแต้ก็แปดเย็ดเท่แดงมันเริ่มมาว่ะเอาอินเงินแม่งเลยไม่น่าจะสามรอบ หนูไปห้าร้อยเล่นดุด้วย เล่นดุด้วยครับท่าน เดี๋ยวรู้เรื่องห้าร้อยแปดห้าสี่สิบได้อยู่ มานั่นแหละ จังหวะเนี่ยแหละ จังหวะนรกบอกเลยครับ จังหวะเอาอินเนี่ยแหละยังไงมาสวยสวยงามเออฝรั่งเออหกแต้มหกมาหกมาหก เอาแม่งฝรั่งหกมา อย่าเลยหกกับหกหกเปล่าโอ้ยหกเย๊เแม่งสี่มือมันบังดอกอะผมมองไม่เห็น กลับมากำไรครับ 1K โอ้โหจังหวะนรกมาก ถ้าเมื่อกี้แม่งออกแดงนะมึงเฮ้ยมีนอนฝันดีเลย มีนอนฝันดีเลยนะฮะ แดง 8 น้ำเงิน 11เอดเอาเอาโอ้ลงงงไปหมดแล้วลิปหายแล้วงงหมดแล้วทีนี้เอ้าทำไมเหลือไว้1เทียขอลงเสมอไป500มือลั่น มือลั่นแม่ง8มาด้วยเฮ้บลอกแปดชนชนชนไปโอ้โหไม่เป็นไรกำไร คุ้มกำไรครับคุ้มโอ้โหถ้าหน้าฝรั่งมานะมึง พะโล้ครับพะโล้หม้อใหญ่ด้วยฮะส่วนใครนะครับอยากมาที่เดียวกับผมนะ บาคาร่าเว็บตรงนะฮะไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับทั้งหายมินรับโปรรับได้เลยนะ เม้นแรกเท่านั้นนะครับ แล้วถ้าใครอยากให้ผมลองเทคนิคไหนหรือมีเทคนิคดีๆมีสูตรดีๆคอมเมนต์มา ด้วยเลยก็ได้เออเดี๋ยวจะไปลองดูบ้างนะครับไปลองดูบ้างคอมเมนต์มาได้เลยก็ยังเล่นติดพันห้าห้าร้อยอยู่เนาะอันนี้กำไรนะ เล่นแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะแม่งหน้าก้าวด้วยเย็ดเท่เอาก้าวมาชนกับก้าวดิเออหายมาฝรั่งสวยงามเย็ดเท่สวยงามเสมอเสมอกำไรเน้นๆครับพี่น้องครับ ต่อไปเราจะเล่นแบบเบาๆนะ เบาๆเบาๆครับ 1K พอ 1K พอเสมอไม่เล่นแล้วครับแต่ก็ยังชอบนะกลัวแม่งจะออกเสมออีกรอบนึงอะ่ะ9ก้าชนปก้า สุดจริงว่ะ สุดจริงเออ มันต้องอย่างนี้ที่วะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดเลิฟ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะ เพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับผม เดี๋ยวมันดันแถวแรกไป เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งอะไรเยอะกว่าบล็อกแปดแล้ว เจ็ดแต้มอืมมันต้องแบบนี้ แบบนี้ก็หวานเกี๊ยบสิครับ ติดไว้ 1K ไม่เสียหายผมบอกเลย เล่นอย่าล็อกแรกอ่ะอย่าย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาอันนั้นอ่ะโอกาสที่เราจะโดนอ่ะเยอะมากผมบอกเลย อันนี้ผมแนะนำนะสำหรับตัวผมนะ โอกาสที่เราจะโดนอ่ะมันเยอะมาก แบบอันนี้แม่งออกน้ำเงิน เราลงแดงตาต่อไปเราก็โดดมาน้ำเงินอ่ะแม่งก็ไปออกแดงมันเสียแบบไม่คุ้มอ่ะผมบอกเลย แต่ถ้าเกิดลายก็อีกกรณีหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับลายก็อีกกรณีหนึ่งนะเพื่อนๆเอามันฝรั่ง เอาสีเอาหินแค่ห้าแต้มฝรั่งฝรั่งฝรั่งเออหนึ่งจัวหนึ่งจัวหนึ่งแล้วก็จัวหนึ่งเ๊ะเย้กำไรเนาะเนาะกำไรเน้นเน้น 10K แล้วครับกำไร 8K แล้วเพื่อนๆไปน้ำเงินมันยังมาตลอดตลอดอ่ะ เราก็อยู่ยาวๆครับ แม่งไหลจัด เงินไหลจะจัดเลยนะ โต๊ะนี้นะครับ แล้วก็การเลือกโต๊ะก็สำคัญนะเพื่อนๆผมเข้ามาโต๊ะนี้ก็เพราะว่าตอนแรกมันน้ำเงินเยอะไง ก็เลยเข้ามาครับ ตามน้ำมันไปส่วนใหญ่เซ็กซี่อะอะไรออกเยอะแม่งจะไปแต่แถบนั้นอะถ้าอะไรสูสีนั่นแหละ แม่งวัดสุดๆวิเคราะห์หลายอย่างเลย ก็ใครมีเทคนิคดี ๆ ก็แนะนำได้นะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่า โหแม่งก้าวหลัง แม่งก้าวเลย ไม่ใช่หลังด้วย แม่งก้าวเลยเพื่อนๆติดไปอีกติดไปอีก น้ำเงินครับรออะไรฮะได้ดีสิน้ำเงินหนึ่งเสมอดีปะวะเสมอดีไหมเออติดไว้แล้วกัน ติดไว้ อุ้ยทำไงดีวะ อ่ะ จะเล่นอีกอีกหน่อยนึง จะเพิ่มอีกหน่อยนึง อย่าแดงก็เป็นพอ โอ้โห หน้าแปดเลยว่ะหน้าแปดบ้างดิ โอ้โหฝรั่งเอามันหนึ่งดีดีดีดีสองอ่ะ มันตัวเลขหนึ่งมาสองที่หนึ่งเย็ดที่ ตอนแรกผมจะเล่นเครื่องน้ำเงินอีกห้าร้อยอ่ะ เงื่อไม่ได้เสียดาย รอบนี้เท่ากับว่าเราได้ 500นะก็เพิ่มไปอีก 500 เมื่อกี้ เสียด้จัดเลยเงินอย่างนี้แหละครับเงินไปอีก500สองพันห้าจัดปุยจัดปุยน้ำเงิน2,000เสมอ500 เดี๋ยวรู้เรื่องหงาย8-9มาก่อนอะ่ะ จะได้อุ่นใจโอ้โหหงายสองเย่ แม่งแปดหกมาหกมาห้าแต้มอย่าฝรั่งนะ เออ มันสองแต้มเราอะไรฮะแมสี่เราห้าเอาสามมาดิ โอ้โหวิ่งแม่งศูนย์แม่งบอดเพื่อนเพื่อนน้ำเงินแม่งกลับมากแล้วอ่ะคิดดูดิ เห็นปะตกแล้วให้ไหลตามน้ำไปโต๊ะ ไหนที่มันไหลอะไรเยอะๆอ่ะให้ตามน้ำไปครับ อย่าไปรั้นยิ่งรั้นยิ่งโดนครับ มาอีกแค่ 1K เท่านั้น เราจะได้ 10K ตามนี่แหละ เล่นไป K เดียวพอ 1,000นะ ถ้าตานนี้ออกน้ำเงินผมเลิกเลยนะ ขอเลยนะครับ แต่ถ้าไม่ออกก็ เลิกดีกว่า เลขกำลังสวยๆ กลม ๆ แล้วนะครับ ไม่ต้องไปต่อแล้วนะกำไร8,000แล้ววันนี้ เอา8เอา 9 มา บ้างดิเจอเจอเือเก้าสามสามแต้มจริง แม่งบล็อกแปดเยสทีโอเค นะ สำหรับวันนี้ก็คง ต้อง ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ งบ 2,000 นะครับ กำไร 8,000 นะ ก็เป็นที่ น่า พอใจ นะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน นะครับ ที่รับชมจนจบ คลิปนะ อย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามไว้เลยนะ เพื่อนๆ เพื่อที่จะไม่ พลาด คลิป วิดีโอต่อๆไป นะครับ สำหรับใครอยาก มา ที่เดียวกับผมบาคาร่าเว็บตรง นะครับ ไป ที่ เม้นปักหมุดเท่านั้นทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะจ๊ะ อย่าลืมทักหาแอดมินนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้า บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ